สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์ ดรธัญนีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะ เนื้อหาในคลิปที่ 2 นะคะ จะเกี่ยวข้อกับหัวข้อที่ 2 ประโยชน์และปัญหาในการนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในธุรกิจค่ะ ต่อไปนี้จะขอใช้คำว่าระบบ ERP แทนคำว่าระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนะคะ เรามาพูดถึงประโยชน์ข้อที่ 1 ของการนำระบบ ERP มาใช้ในกิจการกันนะคะ การนำระบบ ERP มาใช้ในหน่วยงานธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์กับกิจการดังนี้ค่ะ เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของธุรกิจมากขึ้นนะคะ เนื่องจากว่าระบบ ERP นั้นมีการกำหนดรูปแบบการเดินของกระบวนการไว้อย่างดี และให้กิจการที่นำไปใช้ปฏิบัติตามค่ะ ข้อที่ 2 นะคะ ระบบ ERP ทำให้กิจการสามารถรับรู้สถานการณ์ และได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แบบทันทีหรือแบบเรียลไทม์ค่ะ ค่ะประโยชน์ข้อที่ 3 นะคะ ระบบ ERP มีประโยชน์ในการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ของกิจการเข้าด้วยกัน สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ที่สูงขึ้น ลดความผิดพลาดและลดความซ้ำซ้อนของการทำงานค่ะ ข้อที่4นะคะ การนำระบบ ERP มาใช้สามารถทำให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กรได้ เมื่อเรากล่าวถึงประโยชน์ในการนำ ERP มาใช้ในธุรกิจแล้วนะคะ คราวนี้เรามาดูถึงปัญหาในการนำระบบ ERP มาใช้ในทางธุรกิจค่ะ ข้อที่1เลยนะคะ ระหว่างกระบวนการนำเอา ERP มาใช้ในกิจการนั้น กิจการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงค่ะ ทั้งค่าลิขสิทธิ์ของระบบ ERP เอง ค่าพัฒนาและการติดตั้งระบบ ERP ค่าโอนย้ายระบบงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ นะคะ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารายปีของ ERP ก็ค่อนข้างสูงค่ะ ต่อมานะคะ ปัญหาหลักๆ อีกอันหนึ่งของ ERP ก็คือ การนำระบบ ERP มาใช้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไปนะคะ หลายกิจการประสบความล้มเหลวในการนำเอาระบบ ERP มาใช้ ซึ่งเกิดด้วยจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกันค่ะ ปัญหาหลักข้อถัดมานะคะ ก็คือเนื่องจากระบบ ERP มีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง อาจจะไม่คุ้มค่าหากจะมีการลงทุนเพื่อใช้งานในระยะสั้น ๆ ซึ่งหลายกิจการประสบปัญหาในเรื่องของการลงทุน และใช้ประโยชน์กับระบบ ERP ที่ไม่คุ้มค่าค่ะ การนำระบบ ERP มาใช้นั้นนะคะ กิจการต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ และสามารถดูแลระบบ ERP ได้ค่ะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายกับกิจการในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มาเพื่อดูแลระบบค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ของของโปรแกรม ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ และค่าระบบ ERP ที่ต้องจ่ายเป็นรายปี ค่ะ ปัญหาข้อสุดท้ายนะคะ น่าจะเป็นปัญหาข้อที่ใหญ่ที่สุดในการนำระบบ ERP มาใช้ค่ะ เนื่องจากการนำระบบ ERP มาใช้ ต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนการจากธุรกิจเดิมนะคะ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ หรือทำให้ธุรกิจนั้นเสียจุดแข็งในการดำเนินงานไปค่ะ นักศึกษาครับขอแนะนำผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีนะครับของบริษัทดอยคำชื่อคุณการจนาสัตซ์ซื่อ นะครับคุณกาญจนาครับขอบคุณครับที่มาช่วยแนะนำให้กับนักศึกษานะครับ คุณกาญจนาสัตซ์ซื่อทำงานอยู่ที่สำนักงงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ แล้วก็มาช่วยราชการมาช่วยงานที่บริษัทดอยคำในเรื่องของไอทีนะครับท่านก็ดูแลระบบไอทีของดอยคำแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกเทคโนโลยีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง บริหารการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในเรื่องของการจัดการคน ซึ่งการความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ได้มองในเชิงระบบ ไม่สามารถจะเข้าใจระบบได้ และไม่เข้าใจคน ดังนั้นก็เดี๋ยววันนี้คุณปอจะแนะนำเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่นี่ให้กับเรานะครับ รวมถึงพาเราชมโรงงานด้วยนะครับ นักศึกษาครับการที่เอาไอทีมาใช้ในองค์กรนี่มันมีกระบวนการนะครับ เราบางทีบางองค์กรที่เริ่มจากศูนย์เลย บางองค์กรก็เริ่มจากตรงกลางนะครับสำหรับบริษัทดอยคำเนี่ยเดี๋ยวลองถามคุณปอดูนะครับว่าบริษัทดอยคำได้เริ่มมาจากตรงไหนครับใช้ระบบอะไรมาก่อนแล้วก็ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง และตอนนี้ใช้ระบบอะไรนะครับแล้วก็กำลังจะไปข้างหน้าอย่างไรสามช่วงโอเคค่ะ คือของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มนำไอทีที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าเริ่มตั้งแต่แค่เอามาพิมพ์งาน เก็บข้อมูล หรือแม้กระทั่งการทำเอกสารเพื่อที่จะนำส่งต่อไปยังไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่นั้นเองเลยนะคะจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ย เมื่อเทรนด์เมื่อสมัยเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วนะคะ เริ่มที่จะเห็นว่าในธุรกิจภาคธุรกิจเนี่ยต้องใช้เขาเรียกอะไรคะการประมวลผลที่เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการคำนวณด้วยคน การคำนวณด้วยแบบทำเองด้วยมือเนี่ยค่ะเริ่มที่จะไม่ทันละ ไม่ทันอย่างแรกอย่างที่ 2 ก็คือเรื่องของความผิดพลาดยังยังยังคงมีอยู่ นะคะในเรื่องของคนในการทำงาน ทีนี้ผู้บริหารก็เลยเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าโอเคเราจะทำอย่างไรที่จะปรับปรุงตรงกระบวนการส่วนนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดเลยคือส่วนของยุคต้องเป็นของบัญชีนะคะดังนั้นองค์กรก็เลยเริ่มที่จะนำระบบงานเข้ามาใช้ในองค์กร นั่นก็คือ SAP B1 นั่นเองนะคะที่จะเข้าให้มาช่วยเรื่องของประมวลผลการทำงาน แล้วก็ให้เอาพุทออกมาได้อย่างรวดเร็ว และก็แม่นยำ นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงกลางของเราก็คือเริ่มต้นด้วยการมี SAP B1 เข้ามาใช้ในการทำงานนะคะแล้วก็ตอนตอนตอนช่วงที่ทำเนี่ยโอเคมันมันมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแน่นอนก็คือคนจากที่ไม่เคยมีเลย ไม่ไม่ไม่เคยใช้เลย เพราะฉะนั้นเขาต้องมีการปรับตัวละต้องมาเข้าใจภาษาที่เป็นไอทีมากขึ้น จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการบ้างจากเดิมที่เราทำแค่ ทำเอกสารปริ้นออกมาเซ็นลายเซ็นแล้วก็ส่งต่อ อันนี้ก็คือเดินไปก็ง่ายแต่ตอนนี้ใช่ต้องพิมพ์ ต้องคีย์ต้องอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องการอินพุตถ้าผิดพลาดปุ๊บเนี่ยต้นทางอินพุตผิดพลาดปุ๊บโอเคประมวลผลผิดแน่นอนเอาพุตออกมาก็ผิดแน่นอน เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเรื่องของคนนี้ด้วยนะคะ ทีนี้พอพอเราเริ่มทำ SAP DB1 มาได้สักประมาณ4-5 ปีแล้วปุ๊บเนี่ยก็ก็ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเค คนเขาพัฒนาได้ พอพัฒนาได้เราปุ๊บมันก็ถึงช่วงเวลาที่ที่ที่การทำงานของเรา มันค่อนข้างเต็ม c ะ p a c i t y หมดแล้วเริ่มเริ่มเต็มละเราก็เลยในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาตัวตัวใหม่ ที่จะรองรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็เลยมองเรื่องของเทรนด์ของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะอาทิเช่น ตอนนี้เทรนด์ของเราก็คือเรื่องของ everywhere every device ก็คือแบบประมาณว่าทำงานที่ไหนก็ได้ในในอุปกรณ์ที่หลากหลาย นะคะออนไลน์ 24 ชั่วโมง ถูกต้องค่ะ นะคะ เราก็เลยในอนาคตเนี่ยเราเราคงต้องวางแผนเรื่องนี้ให้มากขึ้นแน่นอนนะคะ เพราะการปรับตัวก็เข้ามาแล้ว แล้วก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการฝั่งลูกค้าด้วย ถูกต้องค่ะ ถูกต้องค่ะ ก็ดูเหมือนว่าเราก็เริ่มจากเหมือนเหมือนองค์กรที่สมัยก่อนเราก็จะมีเอาเวิร์ดมาใช้เอาสเปรดชีตมาใช้นะครับแล้วก็มีเดต้าเบสเล็กๆ เอาไว้สรุปรายงานถูกต้องค่ะวันเวลาเปลี่ยนไป เราก็เอาระบบบัญชีอีกก้อนหนึ่งมาใช้ แล้วมันก็จะแยกๆกันอยู่นะครับพอถึงเวลาหนึ่งเราก็เอาละถึงเวลาที่จะต้องรวมกันละเพราะว่ามันต้องการความรวดเร็วก็เลยเอาเลือก ซึ่งมันก็มีหลายตัวนะครับ ERP ในที่สุดแล้วเราก็เลือก SAP มาใช้ ก็คราวนี้ก็ implement พอ implement ก็คนก็ต้องปรับตัวในเรื่องกระบวนการวิธีการทำงานช่ช่วงแรกก็รันขนานกันไปก่อนนานไหมครับถูกต้องค่ะก็เริ่มแรกตั้งต้นอยู่ที่ประมาณ 4เดือน4เดือนการทำคู่กันไปกับของเดิมช่วงนั้นเหนื่อยหน่อยนึงทำงานสองข้างนื่อยสองค่ะข้างเหนื่อยค่ะ ต้องอย่างที่บอกก็คือแต่เราโชคดีที่ผู้บริหารเนี่ยเขาสนับสนุนเต็มที่อาทิเช่น สมมุติถ้าเราทำไปเนี่ยมันมีปัญหาหรือเกิดกระบวนการบางอย่างที่โอเค ต้องมาคุยกันว่าต้องปรับหรือแก้ไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยผู้บริหารเขาลงลงมาในทุกกระบวน ดงานนะคะเพราะว่าเพราะว่าในแต่ละตำแหน่งงานเนี่ยก็จะอยู่ในในเรื่องของมุมมองที่ต่างกัน ในผู้บริหารเนี่ยเขาอาจจะต้องดูเรื่องของภาพรวมทั้งหมดว่าการเปลี่ยนอะไรตรงนี้มันจะกระทบกับอะไรบ้าง ส่วนของเราในฐานะของคนทำงาน ก็ต้องบอกว่ากระบวนการของเราเนี่ยมีมีอะไรบ้าง ถ้าทำไปแล้วแล้วอะไรที่มันจะหายไปหรือมันจะได้มาเนี่ยนี่คือต้องมีการคุยกันทั้งสองผู้บริหารจะมาช่วยฟันธงว่า อันนี้เอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่โดยที่เราต้องให้ข้อมูลให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้งานเราสามารถ ทอร์มินเระบบเก่าได้เร็วขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้น 4 เดือนเนี่ยเราก็เราก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอหลังจากที่เราคัดคัดแล้วว่า โอเคเราจะ go on ด้วยระบบอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยไปได้ได้ไดเลยครับมีมีการต้องอบรมคนอะไรเพิ่มเติมนานไหมครับแน่นอนค่ะ ต้องมีการอบรมในในช่วงหนึ่งในทุกๆในทุกๆช่วงของของเขาเรียกว่าโมดูลของของงาน SAP B1 ด้วย ะคะก็ต้องมีการเทรนนิ่งตั้งแต่คนทำงานจริงๆนะคะแล้วก็ในในส่วนที่ 2 ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของคนด้วยก็คือเราก็ต้องมีภาคต่อในการอบรมเช่นกันค่ะนะก็มาถึงการอบรมทีนี้ถามคำถามที่ผู้บริหารก็จะมองว่าเออทั้งหมดมันก็จะเร็วขึ้น แล้วมันเขาก็จะถามอีกว่าแล้วมันลดกระดาษจริงไหมในการที่เอาระบบออออทั้งหมดมาใช้ให้มันเกิดเป็น รอยต่อไร้รอยต่อเนี่ย กระดาษมันหายไปจริงไหมครับ ค่ะ ก็คือถ้านำระบบเข้ามาไทยแล้วเนี่ย กระดาษเนี่ยมันต้องลดลงจริง ๆ คือมันเป็นหนึ่งในข้อดีของ IT แน่นอนอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าในบางองค์กรในบางบริบทเนี่ยอาจจะต้องมีมีมีเรื่องของปริมาณการใช้งานต่างกันอยู่แล้ว สำหรับดอยคำเนี่ยค่ะ ถามว่าลดลงเลยโดยที่ไม่มีเลยนี้ก็คือยังเป็นไปไม่ได้อยู่ เพราะว่าในบางระบบงานอย่างที่เราบอกค่ะ SAP B1 เนี่ยเราเข้ามาแค่บางส่วนงานขององค์กรเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางบางงานที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้ใช้ SAP B1 เนี่ยอันนี้โอเค เรายังจำเป็นต้องใช้กระดาษอยู่ นะคะแต่ถามว่าลดไหมในในในปริมาณที่ใช้งานลดค่ะ แล้วก็ช่วยให้ช่วยให้คนทำงานเร็วขึ้นลดกระดาษ่น้อยลงความผิดพลาดน้อยลงน้อยลงค่ะและช่วงต่อไปก็คือเราจะไปสู่ระบบที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าองค์กรทั้งแบ็กออฟฟิศเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับะรับผิดชอบงานเยอะขึ้น ช่องทางการจัดจำหน่ายเราก็เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะใช่ค่ะครับก็ในช่วงนี้เพื่อจะให้เห็นภาพนะครับว่าการที่เอามาใช้ใน ชีวิตจริงเนี่ยมันมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากของเดิมมาเป็นของใหม่ และของใหม่แล้วก็ไม่หยุดนิ่งก็จะต้องไปในสเต็ปต่อไปอสิ่งที่ดีก็คือเราได้เรียนรู้ละช่วงไมเกรดมันเป็นยังไง คิดว่าไมเกรดครั้งครั้งต่อไปก็คงจะคงจะเร็วขึ้นนะแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะครับ